โอ้ย อีสัตว์ โครัก อีเหี้ยไม่ต้องขึ้นมา นะมึงยัน หัวมันไว้ ห้องนี้จะมีใครอยู่ไหมห้องนี้ ห้องไอ้นกน้ำใช่แล้วนี่ตูดขาวๆ จะไว้ใจได้ไงมือตึบพูดคำเดียวว่ามือตึบ ทีผมใช้มาตลอดเลยก็เนียเอาเกันอย่างนี้เลยเหรอเอากลับมาห้องหนาวเลยวะห้องเราหนาวจริงไหยจะบ่นอะไรจริงเลย ตอนเดินมาเลยไม่หันมาเรียกกู โอ้ยน่าเกลียดเลยน่าเกลียดเลยน่าโอ้เสียดด้วยด้วยอุ้ยหมดแรงแล้ว แล้วพอหนึ่งกูเลยเรียกไอ้เอิร์ธเอิร์ธที่ได้หมดแรงแล้วก็มาตอนแรกจะเกลียดแบบหน้าจะเสียแล้วอ่ะยังไม่มีแรงที่จะขึ้นมาเจ็บเจ็ดนี่มันได้ครับไม่หมอยเหรอหน้านี้แหละหน้าแบบห้าแบบยแล้วอะหน้าแบบเออ้าแบบไม่เห็นในกลมๆเมื่อกี้ป่ะการทีสอนที่มันเป็นรูปกลมๆที่มันเป็นแบบแถวๆเป็นกลม นั่งคือโป่งไปเยอะคือไปเยอะแล้วบางทีเวลากูเวลากูร่วงกูน่าเกลียดเหมือนกันมึงก็เห็นใช่ไหมไม่เห็นทนาดนไม่เห็นแล้วบกูขับเที่ยววนเดียวอ่ะก็เห็นมันแล้วกูก็นั่งยืนขับแบบนั่งย่อเลยไม่ตกหรอกไปนี่กระดาษเบอร์หนึ่งโอ้สีปทุมว้าวว้าวตัวเลือวเมื่อกี้บอกไม่ล่วงหรอกเพราะว่าเกียรล่วงเฉยทำไมไม่ได้เฉยไปครับผม หเนียผ่านครับผมผ่านครับผมยอดเลยถ้าเกิดกูแบบกูร่วงอ่ะหรือตัวกูลงน้ำไปแล้วเกินขึ้นกูน่าเกลียดเลยกูขึ้นมายากเลยมันกลัวมันไม่ได้กลัวอย่างเดียวว่ายน้ำไม่เป็นแล้วอย่างคือกูไม่รู้ตัวเยี่ยอะไรอยู่ใต้น้ำนี่มันน่ากลัวน่ากลัวนะว่าคิดภาพๆ กันังจะพาไปดูคนเชื่อเล่นน้ำกันนะฮะเขาแห่งดี มีฮิปโปอยู่สองตัวเอาผูกยังไงวะช่วยด้วยโอ๊ตปกเลยให้กูด้วยเรเดี๋ยวมึงดึงไหมว่าเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปผูกให้ ใจเย็นสองอยู่สองอยู่สองอยู่ก่อนก่อนแป๊บหนึ่ง แผ่นเจนสอง่ืปเ็คก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไอ้นีเช่าม้ามาทำอะไรนะฮะโอ้ยมึงงงเลยกพีกมอ้ยวกมึงอะไรพวกมึงอะไรโอ้โห หนุ่มมึงมองไปตรงนู้นดิ ไอ้สองคนนั้นขับว่ามไปเลยว่ายไงเข้าฝั่งวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงพายพร้อมกันคนคน ไม่หักปะมีอันเดียวพร้อมไปเลย เอาเลย ไป พี่เบนจมน้ำ ไหวไหมฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่แล้ววตรงนู้นสวยเอาแล้ว เอาแล้ว นี่งองาเลือกไปแล้ว สองเริ่มไป ไงอ่ะโอ้ยอีสัตว์คู่รักอีเชี่ยไม่ต้องขึ้นมาแล้วมึงยันหัวมันไว้ คู่รักนาคน้อยเนี่ยมันไว้นะพ่เป็นเหคุณหน้ามันดิโอ้ยไม่ทำไม่เป็นหรอมือสาแอคตั้งนานไอสัตว์เกือบเทอะไรเฮียไม่ไหวแล้วค่ะคุณกีอยวอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังหันหลังหันหลังหันหลังหันหลังเออหันหลังเดี๋ยวให้เพื่อนดึงนะ จับเชือกไว้หันหลังแล้วจับเชือกลงหันหลังก็จับจับจับอ่าล่วงหมดเลยสี่คนห้าคนโอ๊ยปวดไปนกนกปวดทะเลดิ มันเปียกเนี่ยกูเล่นตรงนี้นะกูเล่นตรงนี้ก็ได้หมดแรงแล้วมีความสุขไหมครับผม มีความสุขโอ้ยอันนี้ไม่มีลูกเหรอเกมเนี่ย บัดผมสักรอบอย่ายุ่นแปลว่าอะไรดึงมันไว้ควันลวก ลวกลวกลวก เยเพื่อนเราจะขึ้นอันนี้เก่ให้หน่อยงไวเลยต้องดึงแรงขาไม่โดจะวิ่งไปแล้วโดดเไปห้องฟั้งไม่ต้องโดดเหรอไปเลยนะผมเออฝนตกไป ไปอ่ะมุมมุมมุมฝนตกแล้ว ร้อยล้านเฮียสามสี่